They took it in every you. meu pai. มแผ่เป็นกระเทินแผ่ลมาชิมริมโลกโอ้ยยิ้มกาพึ่งยำทำในพไมพดจับจับรับลงระบอกแเล็กเป็นใหญ่เราคลายเป็นตามบังจับของนอนรักเอารอยยิ้มยอกชาติทุกประตูดีแล้วผมไม่ได้ซื้อแต่กินอยากจะจิตเจ้าอ everybody. Just าอ้าวไม่ใช่สามสิบย้งแก้วเหรอนั่นละอ๋อว่าแเนี่ยเห็นไหมาถึงก็กวนกูเลย ครับผมนะกราบของคุณท่านทีมงานของกระทบธุราทีมงานของป้าเอกเบลุนทีมงานของกระดาษขาว และทีมงานของอดุลออกการเกษตรแล้วก็พร้อมด้วยกับทีมงานของนะฮะเอี่ยมละอองแล้วก็พร้อมด้วยกับทีมงานของ นะฮะอะไรก็ดูดรู้ทีหนึ่งแล้วมาจากคาแคร์นี่ขาดไม่ได้เลยมาจากคาแคร์นี่ใครอยากจะให้รถสวยรถงามรถโอ้ยเป็นขีดเป็นรอยนี่บอกเขาได้ทำไมเขาจะล้างแล้วเขาจะเอาฝอยขัดหมอขัดให้ว้าไม่ใช่เหรอรถก็ทะเลาะโมเซ่เหรอไม่เป็นไรมาจากคาแคร์น้ำยาเขาดีนะฮะ น้ำยาเขาดีครับผมเนี่ยขนาดผมขับรถปิกอัพนะฮะอ่าแม่งขนาดเบาะซ้ายแม่งยังรวมอยู่กับเบาะขวาเลยขนาดปิกอัพนะแล้วพวกเราคิดดู มันไม่รวมกันเรียบเลยเออฝากไปด้วยครับผมด้วยกับทีมงานของบ้านจากพาแคนะครับครับผมแล้วก็พร้อมด้วยกับทีมงานของนะฮะ ป๋าเอกเบียร์วุ้นร้านอาหารอยู่ด้านหน้านี่เองนะฮะ เบียร์วุ้นขวดแข็งกันเลยทีเบียร์อร่อยไหมเบียร์เบียร์ต้องอร่อยอยู่แล้ว